บัตรคนจนพรุ่งนี้เตรียมเฮรับเงินสัปดาห์แรก 675 บาท 700 บาทหรือ 1,000 สรุปได้รับเท่าไหร่กันแน่ วัสดีค่ะทุกคนกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ค่ะ และก็เช่นเคยนะคะทางช่องมาแจ้งข่าวสารมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ จากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็อยู่ในกลุ่มข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนทุกท่านนะคะ พรุ่งนี้นะคะในวันที่ 21 พฤษ ภาคม2564 นะคะ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็จะได้รับเงินเยียวยาเราชนะกันเป็นสัปดาห์แรกนะคะ ซึ่งในตารางนะคะหลายคนนะคะก็เข้าไปเช็คกันนะคะที่เว็บไซต์เราชนะนะคะ ก็ขึ้นเงินแค่ 675 บาทละ 700 บาทเท่านั้นนะคะ สรุปนะคะจะได้รับเงินเท่าไหร่กันแน่นะคะ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆ กันค่ะ ก่อนไปรับ ฟังข่าวสารนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะสำหรับประเด็นในตอนนี้นะคะ เงินเยียวยาเราชนะ 2,000 บาทนะคะที่ทางรัฐบาลเพิ่มให้นะคะพรุ่งนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนนะคะจะได้รับเงินกันเป็นสัปดาห์แรกนะคะ ซึ่งหลายคนนะคะก็เข้าไปเช็คที่ w w w w w w เราชนะ .com นะคะ ตารางก็โชว์ขึ้นมาแค่ 675 บาทละ 700 บาทเท่านั้นค่ะพ่อแม่พี่น้องก็เกิดความสับสนนะคะ ว่าจะได้รับเท่าไหร่กันแน่ไหน ว่าจะได้รับ 1,000 บาทนะคะ ซึ่งทางภาครัฐนะคะก็ได้มีหมายเหตุไว้ด้านล่างให้อ่านนะคะ ซึ่งในใจความนะคะภาครัฐมีนโยบายเพิ่มวงเงินสิทธิ์ช่วยเหลือ จากวงเงินเติมจำนวน 2,000 บาทต่อคนนะคะ โดย แบ่งรอบโอนวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาทค่ะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 675 บาท หรือ 700 บาทตามตารางที่ได้รับ สิทธิจะถูกเพิ่มเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเต็มวงเงินสูงสุดสัปดาห์ละ 1,000 บาท โปรดตรวจสอบยอดสิทธิกับทางร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตามวันที่ได้รับเงินก่อนใช้สิทธิค่ะ ก็สรุปนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ ผู้ถือบัตรสวัสดิการ การแห่งรัฐทุกท่านนะคะ จะได้รับเงินกันเต็มจำนวนนะคะ 1,000 บาท 2 สัปดาห์นะคะ ก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะ ก็เตรียมรอรับเงินในวันพรุ่งนี้กันได้เลยค่ะทางช่องนะคะก็มาตอบคำถามพ่อแม่พี่น้อง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารการเยียวยาต่าง ๆ สิทธิประโยชน์ต่างๆ จากทางรัฐบาลนะคะ ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะ ทางช่องก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้ว เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ